แน่นอนอยู่แล้วครับผมดูเป็นประจำเลย ไอรายการเออไอไอ crazy NBA TV อะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยพลาดเลยสักตอนนั้นนะ มันเยี่ยมมากเลยทีเดียวแล้วครับ มันเหมือนอาหารเช้าของผมเลยนะครับขาดมันไม่ได้เลยนะครับ ตื่นนอนมาทุกเช้าเนี่ยผมก็ต้องมาเปิดดูมันทุกวันเลยนะครับ ไม่เช่นนั้นผมก็จะเข้าห้องน้ำไม่ได้นะครับ ผมก็แค่อยากจะบอกกับคุณว่ามันจำเป็นกับผมจริงๆนะครับก็รายการเขาก็ดีอยู่แล้วนะ ผมว่าอย่างนั้นนะนะ ผมไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่ได้ดูคลิปดีๆในทุกๆวันนะ ก็แค่อยากจะฝากให้ทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ นะ แล้วก็ช่วยลงคลิปเดี่ยวของผมบ้างก็แล้วกันนะนะ